นี่อยู่ที่ออสเตรียแล้วนะครับ หนาวมากประมาณ8องศาพันออกปากอยู่ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เวียนนาเซ็นเตอร์ซิตี้เลยนะครับ อยู่ใจกลางกรุงเวียนนาผู้คนพลุกพล่านเยอะมาก เราเดินกันมาตรงนี้ถือว่าจุดแหล่งช้อปปิ้งหลักของเวียนนาเลย ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของกลางเมืองอีกทีหนึ่งของกรุงนครเวียนนาเพราะมีทั้งโบสถ์เก่าแก่โบราณสูงมากเลยเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของกรุงเวียนนา ในเรื่องของสถาปัตยกรรมเลยนะครับแล้วก็รอบๆนี้ครับจะเป็นร้านค้าทั่วไป รวมถึงร้านค้าแบรนด์เนมก็อยู่ตรงนี้นะครับ ร้านค้าแบรนด์เนมซาร่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมสวยมาก ผู้คนเยอะมากครับวันนี้ รงแรมอานาอาร์สโฮเทลนะครับที่ออสเตรียวันที่ 2 นี่ชื่อโรงแรมนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปทานเบรกฟาสกัน เรามาดูว่าเบรกฟาสมีอะไรบ้าง ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 7โมงของที่ออสเตรียนะครับ